มาร์ทโฟนนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะ อย่างตอนนี้ในด้านการเรียนก็มีใช้ค้นหาข้อมูลนอกเหนือจากที่อาจารย์สอนบ้าง หรือที่อาจารย์สอนมาแล้วเราลืมนะคะ ก็เอามาค้นหาใน Google นะคะ หรือไม่ก็ถ้าอ่านใน Google ไม่เข้าใจก็เปิด YouTube นะคะเขาก็จะมีแบบว่าวิธีการทำให้ดูมัน ก็จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้น แล้วก็จะมีแบบว่า ตอนนี้ก็ดูเป็นช่องทางนะคะเหมือนกับว่าทำการขายในออนไลน์เดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบพวก ขายแบบเปิดเป็นแฟนเพจขายของเว็บไซต์ขายของออนไลน์อะไรพวกนี้ค่ะก็อาจจะเอามาใช้เป็นช่องทางในการขายผลผลิตทางการเกษตรของทางบ้านนะคะ เป็นช่องทางในการช่วยให้ทางบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกนอกจาก ที่จะส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางนะคะ ซึ่งบางทีราคามันค่อนข้างต่ำบางครั้งราคาที่เราไปขายให้กับพ่อค้าเนี่ยมันไม่ มันทำให้ได้กำไรน้อย แล้วบางทีแบบว่าหากต้นทุนแล้วมันไม่คุ้มอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็สามารถเอามาขายออนไลน์ ซึ่งเราสามารถตั้งราคาได้เองได้ด้วย ถ้าจะถามว่าสมาร์ทโฟนมีความสำคัญยังไงกันในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยเวลาที่จะใช้สมาร์ทโฟนในแต่ละวันก็จะใช้ในการศึกษาหาความรู้ดูการเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมเป็นตัวอย่างนะครับ เพราะบางทีเนี่ยคือเวลาครูสอนเนี่ยอธิบายอย่างเดียว เราก็อาจจะดูดูไม่รู้ดูไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเราไม่เห็นภาพ เราก็จะใช้ YouTube เป็นสื่อในการเรียนการสอนเพื่อทำให้ ความเข้าใจในการเรียนมันง่ายยิ่งขึ้นครับ ก็พูดถึงในอนาคต ถ้าในความเป็นไปได้นะครับ ก็อยากจะให้มีแอปช่วยผู้พิการทางร่างกายอย่างผมเนี่ยจริงๆทุกวันนี้มันก็มีแล้วแหละแต่ผมอยากให้มันทำให้มันรองรับและก็ซัพพอร์ตกับคนพิการได้มากยิ่งขึ้น อย่างเช่นควบคุมอุปกรณ์ที่ว่าต้องฟีดไฟอยู่สูงๆเนี่ยเราปิดไม่ถึงเราก็อาจจะใช้ ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นตัวบังคับควบคุมคล้าย ๆ กับแอปที่มีอยู่ในตอนนี้แต่ว่าอยากให้มัน ซัพพอร์ตกับคนพิการทางด้านร่างกายเช่นมือเกรงเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาเล็กนึงเรื่องการควบคุมมือครับ